พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน รถส่งของบังคับทางไกลอารี การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกที่ 3 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลมากกว่า 40,000 รายครับ นักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นนวัตกรรม รถส่งของบังคับทางไกล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยง ในการดูแลผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ วทช ร่วมกับบริษัทบุญวิศวกรรม จำกัดพัฒนาอารี รถส่งของบังคับทางไกลขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้รถเข็นที่ควบคุมจากทางไกล ในการจัดส่งของให้แก่ผู้ป่วย โดยไม่ต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยติดเชื้อ การใช้อารี จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ และประหยัดค่าชุด PPE ได้เป็นอย่างดีอารีออกแบบให้ใช้งานง่าย สร้างได้รวดเร็ว ราคาถูก และยังผ่านการรับรองมาตรฐาน ว่าไม่รบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย สามารถ